สำหรับประโยค Halo selamat datang di restoran kami แปลว่า สวัสดีค่ะ ร้านอาหารของเรายินดีต้อนรับ พนักงานบริการร้านอาหารกล่าวต้อนรับลูกค้าในร้าน นักท่องเที่ยวกล่าวสวัสดีพร้อมกันว่า Halo คำว่า selamat datang แปลว่า ยินดีต้อนรับคำว่า di แปลว่า สู่คำว่า ร้านแปลว่าร้านอาหารพาตาคารคำว่า k a มีแปลว่าของเราที่ไม่ได้รวมผู้ที่เรากำลังสนทนาอยู่ด้วย